ติมเอติมโอ้ย เอา กู อีก แล้ว คนแมมไงสุดเจ๋งโอเคครับผมขอ กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วย นะครับ ผม วันนี้อยู่กับผมนะครับหนุ่มนะก็เลยนะครับผม วันนี้เราอยู่ในเกมเจอเนียเจอเนียทูเด e อย่ยังวาสูกูอ่านบอออกเดบันนี่ก็เกมอะไรก็ไม่รู้นะครับผม แต่อยู่ในของค่าย PG นะอ่าเห็นเขาแบบมีคนไปเล่นแล้วมันแตกแบบเบิ่มเบิ่มอะบึ่มบ่มซัมเบอร์นะครับผม ก็เลยเราจะมาเล่นตามดู อ๋อพระสังทำจำตือเป้ยไก่ซุงอ๋อ คงอ่ะยิปปี้ยิปปี้เรามาที่ดุน500 บาทนะครับ วันนี้ก่อนที่เข้าไปรับชมคลิป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ให้หนุ่มนักเรือกันด้วย นะครับผมโอเคนะผมคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำนะครับผมเป็นไงวันนี้ ดวงตาเบิกโพรง นอนไม่พอก็เป็นอย่างนี้แหละออก็ไปครับผมนี่เป็นสามสิบเอาบังตะเอายี่สิบบาทห่วยคือมันเป็นเกมแนวอะไรแบบ ผมยังไม่เข้าใจนะผมผมเป็นคนที่เวลาเล่นไม่ชอบดูตารางการจ่ายนะบ่ชอบยั้งแรงบ่ชอบยั้งแรง เลยนี่ เอามันเต๋มาเลยมาเลยมาเลยเออจะกระโดดทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะไม่เข้าใจเป็นเกมแนวอะไรวะทุกคนวันนี้เรามาที่ทุนห้าร้อยบาท นะผมเราจะจบวันที่เท่าไรเราจะมาดูกันเลยดีกว่าเออตื่นไปใกล้ตื่นไปใกล้มาเลี้ยวมาเลี้ยวเอาเฮ้จะหมดตัวแล้วได้เฮ้ยเฮ้ยเติมเติมเติม ออะไรอะอ๋อฟีเจอร์ช่วยนี่มึงช่วยแล้วใช่ไหมอามาดิเต็มอ๋อไม่ใช่เกมแนวไหลเน้นดับดอกบึ้มบึ้มดอกใหญ่ๆ สแกเดอร์ลงเด้อจะบดดักอ้าจะมดตื่นแล้วเด้บาทนี่ จะมดตื่นแล้วเด้เฮ้ยเอ้ยผมว่ามันมีแววลงว่ะมันลงบ่อยเนี่ย มันลงมาล่องลงมาล่อเซิงแล้วให้เราใส่เบ็ดไงไม่ได้กินกูหรอครับันเหรอเติมเติมไปมันล่วงไปข้างล่างแล้วทุกคน อภิษฎจังเติมอะไรคือผมเออตรงนี้สิวะตรงนี้ต้องยี้ดีวนังชาฮิปปี้ ฮิปปี้เติมเติมโอ้ยเอากูอีกแล้วคนแมมเงย ซัวเจ๋งผมนี่ลุกขึ้นเลย ผมนี่ลุกขึ้นเลย ไม่ไหวละไม่ไหวละโอ้หัวจะปวดวะทุกคนแไคเดอร์ไม่ลงว่ะ ดูดิ ลงก็ยากอ่ะ ทรงจะลงนะแต่ อย่ามาหลอก อย่ามาหลอกกัน พี่ไม่ชอบ พี่ไม่ชอบ ไม่ชอบเลย เฮ้ยเอาบังนี่เติมเลยครับผมเฮ้ย มันมาแล้ว มันมาแล้ว ฟีสปินคอนเล็ก อ๋อ อ๋อไปงั้นแต่กูไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะ อ๋อยูวายคือจะไปเก็บตัวครูอ๋อ มัน มันจะพูดยังไงฮะ เข้าใจดี เผื่อเพื่อนๆยังไม่เข้าใจนะผม ไอวายมันลงมาเห็นหลอดข้างล่างไหม มันจะเหมือนเป็นเก็บ เป็นเก็บปุ๊บ พอสมมติว่าเนี่ยพระสัง์ทำจังเราเต็มใช่ไหม มันก็จะบวกให้เราสองสปิน เสร็จปุ๊บ พอวัชระโอ้กูอธิบายดูเอาเองแล้วกัน ไอ้เหี้ยกว่าอธิบายโคตรงง งงไม่หมดละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาเติมเลยครับผม อย่างว่าสู เห็นไหมทุกคนพอสังเกตได้ไหมครับผมว่าถ้าสมมุติว่าเราสะสมวายครบหนึ่งตัวแล้วอะไอพอไอตัวนั้นลงมามันจะกลายเป็นวายให้เรา บางนี้เติมไหม บสองทับปิน เอาบางนี้วิววิวเติมเรียบร้อยกูแตกง่ายอย่างว่าเกม เข้าวิสปินนี่แม่งยังไงก็ ว่ามันจ่ายเยอะนะโอ้วิ สองพันแล้วทุกคน วิ วิเฮ้ย เอาเติมอีกแล้วครับผม ถ้าได้โซเจ๋งนะมึงเอ้ยไม่ใช่โซเจ๋งเติมไม่ใคร เอ้าเติมเลยครับผม เฮ้ยกูขอระเพื่อน กูขอระอีกสองรอบกูขอโอ้ไม่น่าได้นะผมนอกจากวายมาซ้อนกันสองตัวนิ่มๆเราจะสะสมตัวคูณไม่ครบเลย ทุกคนโหเสียดายนะผม มโอเค อุ้ยทุนห้าร้อยนะผม แล้วลองคิดสภาพถ้าเราได้วางทั้งสี่ตัวจะเป็นยังไงนะผมโอ้ทุนสี่ร้อยนะโอ้ฟาดมาสามเอ้ยทุนห้าร้อยฟาดมาสามพันกำไรสองพันห้าโอเคก็ขอจบที่3ามพันสามพันสามร้อยเลยละกันนะครับผม ใครชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับผมเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมนะ ส่วนใครนะครับผมที่ยังไม่กดกระดิ่งติดตาม กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับผม โอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับเต้